ถ้าหากว่า iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับของเราเจอปัญหา หน้าจอดำกดอะไรไม่ได้เลย ไม่ตอบสนองนะครับหรือว่าเครื่องค้าง เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร วันนี้ผมจะมาแนะนำให้ได้ทราบกันนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ รอบนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับ iPhone 12 ทุกรุ่น ถ้าหากว่าเครื่องของเรานั้นประสบปัญหาเครื่องค้างไม่ตอบสนอง หน้าจอดำนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆ กรณีนี้มันไม่เกิดบ่อยหรอกครับ แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ ยกตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์อาจจะมีปัญหาบ้าง เครื่องอาจจะรวนบ้างในบางกรณีนะครับ วิธีการที่เราจะทำก็คือเป็นการบังคับรีสตาร์ทนะครับ ซึ่งวิธีการนั้นครับจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 11 และ iPhone 10 หรือรุ่นที่ใช้ Face ID นะครับขั้นตอนนะครับให้กดที่ปุ่มเพิ่มเสียง แล้วก็ปล่อยปุ่มลดเสียงปล่อย และหลังจากนั้นให้กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง ที่บริเวณด้านข้างค้างเอาไว้ จนกว่าเราจะเห็น Apple l o โ o หรือว่าจนกว่าเครื่องจะรีสตาร์ทกลับขึ้นมานะครับวิธีการนี้จะเรียกว่าการบังคับรีสตาร์ทหรือว่าการฟอร์สรีสตาร์ทนะครับ ทำแบบนี้นะครับจะไม่ทำให้ข้อมูลหาย ข้อมูลในตัวเครื่องยังอยู่ครบปกตินะครับผม แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือปัญหาเหล่านั้นนะครับ อย่างเช่นหน้าจอดำหน้าจอค้าง เครื่องเปิดไม่ติด หรือว่ากดอะไรไม่ตอบสนองนั้น ก็จะสามารถถูกแก้ไขได้นะครับ ผมลองนำไปทำตามกันดูนะครับ จริง ๆ วิธีการนี้ไม่ได้แนะนำให้ทำตลอดเวลานะครับ แต่แนะนำให้ทำในเฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ ผม